อะไรอ่ะหุ้ยลาลาเจ๊โอ้ย ท่านผู้ชมทุกคน ตัวใหญ่มากเฮ้ยอุ้ย ปากกาย ปากกาย ปากกาย ครับ ท่านผู้ชม ใต้ฟ้าจะกลัวอะไร กับฝนเกิดเป็นอ่าหยุดแล้ว พอผม ร้องเพลงหยุดเลยเห็นไหมเกิดเป็นคนหมดถึง ที่ก็ตาย ทิ้งเวลาไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเกือบเกือบ เมื่อกี้มาดูคุ้กล้ามกามยังไม่มีวีเแววจะกินเหยื่อ ไม่ได้เก็บเหยื่อกุ้งเลย เดี๋ยวต้องไปเก็บเหยื่อในตัวปล่อยกุ้ง ก็ยังลุ้นต่อเพราะว่าไม่ได้ยังไม่ได้ ต้องลุ้น มันอาจจะได้ตอนเช้าก็ได้ ครั้งแรกในรอบหลายปีมาก คือพี่แก้มบอกว่าถ้าเกิดว่า มัน พามานานก็อาจจะปล่อยไปแล้ว หรืออาจจะกินจนหมด หรืออาจจะกินจนอิ่มแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้เราเสียว หัวใจ ประสบการณ์การทอดแหเนี่ย มันมีลุ้นตลอดบางทีเราหวัง ก็ไม่ได้ บางทีเราไม่ได้หวังแต่มันก็ได้ ยุดยุดไหมไม่ยุดอ่ะรอรุ่นมะพร้าวครับ ขียวจริงๆเกาะสีเกาะห้าเขียวครับทุกคนคุณผู้ชมครับเกาะสีเกาะห้าเขียวปีเลยดูเหยื่อที่กินไหมมีรอยกินไหมมีรอยกิน กินมีกินเสียดายอันตัวนั่นเดียวนะ กินนะกุ้งผ้าจีเออมีรอยกินอย่างนี้น้ำามันว่างเนี่ย ว่างมันกินเอมมีรอยกิน เอาไว้คุณผู้ชมดูหน่อยไม่ช่วงเราไล่มาเที่ยวจุตายไม่ใช่ฝ้าที่ให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่ฮะเห็นไหมปกติมันจะเป็นชิ้นเต็มๆ แต่อันนี้นี่โอ้โหกินไปเยอะเลยนะโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรไว้วันหน้ารอบหน้ารอบหน้าแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้มีกุ้งตั้งตาม